พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต ฝีมือคนไทย ภาวะหัวใจหยุดเต้น เป็นภาวะหนึ่ง ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตครับการปฐมพยาบาลผู้ที่หัวใจหยุดเต้นด้วย CPR นับเป็นการปฐมพยาบาลผู้ป่วยในเบื้องต้น ใช่แล้วครับ แต่หลังจากนั้นยังมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่ง โดยเร่งด่วนเพื่อที่จะช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นตามเดิม ด้วยตัวมันเองได้ อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า AED ครับ สวทช ได้พัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ สำหรับสาธิต หรือ AED Trainer เป็นอุปกรณ์แบบพกพาสามารถวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ หรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจให้กลับมาทำงานปกติอีกครั้ง สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สามารถใช้ประกอบการฝึกอบรมจริง ในหลักสูตรการช่วยชีวิตได้ ปัจจุบัน ผลงานนี้อยู่ระหว่างขอยื่นจดสิทธิบัตรและขึ้นบัญชีนวัตกรรม โดย m t e c h สวทช และหน่วยงานพันธมิตร